มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับ ก็หลังจากที่เราทำการเผยแพร่เว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้ว มีการกำหนดการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ หัวข้อสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการนำไปใช้งานนะครับ โดยที่เราสามารถที่จะนำเว็บไซต์ของเราเนี่ย ไปสร้างเป็น QR code นะครับ เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าชมเว็บไซต์ของเรานะครับ สามารถเข้าถึงได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้อย่าง สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับ โดย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการป้อนที่อยู่เว็บไซต์นะครับ ซึ่งจะมีค่อนข้างยาวนะครับ ก็จะอยู่ภายใต้ไซต์ g o o g l e c o m แล้วก็ slash นะครับ แล้วก็ชื่อตามที่เราตั้งนะครับ ก็เราสามารถที่จะนำตัวเว็บของเราเนี่ย ไปสร้างเป็น QR code นะครับ ก็วิธีการนะครับ มาดูวิธีการทำงานกันก็ให้เราทำการคัดลอกที่อยู่ URL ตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวไปที่หน้าแรกเว็บไซต์ของเรา จากนั้นกดคัดลอกลิงก์ของไซต์นะครับ สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ อ่าแล้วก็กดคัดลอกเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับเข้าหน้า Google นะครับ แล้วก็พิมพ์ QR code generate นะครับ อ่าแล้วก็กด enter ได้เลย อ่าสำหรับเว็บที่จะแนะนำนะครับ มีอยู่ 2 เว็บด้วยกันก็คือ ตัวนี้ QR code generator ตัวนี้ สีเขียวๆตรงนี้นะครับ กับอีกเว็บหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวเว็บนี้นะครับ นนี้ก็ลักษณะการทำงานก็ เช่นเดียวกันนะครับ อ่าเราก็สามารถจะนำ URL นะครับ มาป้อนลงในหน้าเว็บไซต์ แล้วก็ตัวเว็บไซต์ที่เราเข้าเนี่ยจะสร้างเป็น QR code ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ อ่าในทีนี้ให้เราคลิกตรง URL ก่อนนะครับ แล้วก็ให้เราทำการป้อน URL เว็บของเราไปถ้าต้องการ ให้ URL ตัดให้สั้นลงนะครับแล้วก็กดตรง shorten URL ตรงนี้ได้นะครับ ตัว URL ของเราก็จะสั้นลงนะครับอ่า นี่ก็แล้วแต่นะครับจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้จากนั้นนะครับเราก็จะได้ไฟล์ QR ของเรามา ก็ให้ทำการเซฟนะครับเลือกเป็น PNG นะครับกำหนดชื่อไฟล์ เสร็จแล้วก็กดเซฟ อ่าก็จะได้มาเป็นไฟล์ png นะครับ อ่าอีกเว็บหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เราก็สามารถที่จะใส่ อ่า URL ลงไปได้ แล้วก็กด create QR code ตรงนี้นะครับ ในเว็บนี้เราสามารถจะ เปลี่ยนสีเปลี่ยนโลโก้นะครับก็อันนี้กำหนดได้นะครับเว็บนี้ลูกเล่นก็เสร็จแล้วก็กดปุ่ม ดาวน์โหลดนะครับ อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ QR code มาสองตัวแล้วก็คือ ก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูการนำไปใช้งานนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ ถ้าเราจะนำไปใช้งาน สมมติเราทำเป็นเอกสารนะครับสำหรับเอาไปใช้แจกผู้เรียนนะครับ ก็สามารถที่จะแทรกลงไปนะครับ หลังจากที่ ผู้เรียนดูเอกสารของเราแล้วก็สามารถจะเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราเพิ่มเติมได้นะครับ ก็เราทำการแทรกมาปกตินะครับ อันนี้ก็ เราสามารถที่จะเอา QR นะครับ แปะไปกับเอกสารของเราได้เลย เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานนะครับ เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ ง่ายขึ้นนะครับ โดยที่ไม่ต้องทำการป้อน URL สามารถจะสแกน QR ได้เลย ก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้แล้วแล้วก็ ปริ้นออกไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ในส่วนของตัว QR code ซึ่งจะมีเว็บไซต์นะครับ ให้เราสามารถสร้างได้นะครับ ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยโดยการพิมพ์ QR code generator ตรงนี้เข้าไปนะครับ